สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเสื้อกันหนาว ท็อปดาวลายสับปะรด เงื่อนไขก็คือจะต้องใช้ไหมใช้เข็มขนาดเดียวกับพี่ ถ้าคุณใช้ไหมกับเข็มขนาดต่างออกไป คุณต้องคำนวณเองนะคะ ของพี่พี่จะเริ่ม เริ่มตามพี่เลยก็ได้ แล้วก็ถักให้ได้ตัวขนาดรอบอกหารด้วยสองพี่จะสาธิตแค่หนึ่งช่วงลาย ถ้าคุณถักถึงหนึ่งช่วงลาย คุณจะอ่านผังลายเป็น ผังลายตามไปที่แฟนเพจเมทินีแฮนด์เมดพี่เมย์ลงเป็นอัลบั้มไว้ ชื่ออัลบั้มก็ MF008 เมทินีแฮนด์เมดนะคะ ตามไป รายละเอียดในคลิปก็จะมีบอกผังวิธีอ่านผัง แล้วก็อธิบายของรูปแบบของเสื้อตัวนี้คร่าวๆว่าเราจะต้องถักอะไรบ้าง แล้วถักให้ดูทีละแถว จนได้หน้าตาแบบนี้ ที่เหลือคุณก็ถักต่อจนกว่าจะได้ รอบอกหารด้วยสองของพี่จะได้ห้าสิบเซนช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอดูผัง แล้วเริ่มถักงานเลยค่ะสำหรับเสื้อ MF008 นะคะ จะเป็นเสื้อกันหนาว ท็อปดาว สับปะรด จะถักจากคอลงมา 5้าช่องโซ่นะคะ เป็นหนึ่งช่องลายตอนที่เราเริ่มถักคอ เงื่อนไขก็คือ ไหมกระเข็ม ต้องเหมือนต้นแบบนะคะ ถึงจะใช้สูตรนี้ได้ แล้วก็รอบอก ที่พี่เริ่มต้นก็คือรอบอกส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย อกพุงสะโพก ส่วนไหนกว้างที่สุดวัดส่วนนั้นของพี่เริ่มด้วยหนึ่งร้อยเซนไหมที่ใช้ใช้ไหมสี่พาย ถักเส้นเดียว จะเป็นไหมสี่พาย เป็นไหมคอตตอน หรือว่าจะเป็นซัมเมอร์ซอฟ หรือจะเป็นไหมพรมก็ได้ของพี่พี่จะใช้คอตตอนสี่พายถักเส้นเดียว เข็มโคเช พี่จะใช้เข็มโคเชหัวขนาดสองจุดเจ็ดห้ามิลหรือถ้าเป็นเข็มทองก็จะเป็นเข็มทองเบอร์สี่ทรงเสื้อ เราจะเริ่มงานจากตรงคอก่อนสูตรที่พี่เริ่ม พี่จะเริ่มจากไหลไหลหนึ่งดอก ด้านหน้าหนึ่งดอก ไหลขวาหนึ่งดอก แล้วก็ด้านหลัง สามดอก หนึ่งสาม หนึ่งสาม บวกกันเป็นทั้งหมดแปดดอก แปดคูณกับห้า ห้ามาจากไหน ห้ามาจากห้าช่องโซ่ เท่ากับหนึ่งช่องลาย แปดคูณห้าได้สี่สิบ จะเริ่มงานโดยการที่ถักช่องโซ่สี่สิบช่องโซ่ แล้วงานจะแยก แยกสี่มุม แยกแขน หลังจากที่เราถักตรงนี้ EP หนึ่งนะคะ เราจะเริ่ม เริ่มขึ้นตรงคอ ถักยาวออกมา จนวัดความกว้างของด้านหน้า ด้านหลังตรงนี้ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบอก รอบอกตัวเสื้อพี่หนึ่งร้อยเซนตรงนี้ ก็จะถักห้าสิบเซน ถ้าเป็นคนต้นแขนกว้าง แล้วก็มีเนื้อตรงใต้ท้องแขนแนะนำให้ขึ้นตรงนี้สองดอก ไม่อย่างนั้นตอนที่คุณถักรอบอกได้แล้วเนี่ยแขนคุณจะไม่ได้ แต่ต้นแบบพี่จะขึ้นหนึ่งสามหนึ่งสาม ตัวทรงเสื้อหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เราจะเริ่มถักส่วนนี้ก่อนนะคะ EP หนึ่ง EP หนึ่งจะเป็นตรงส่วนคอ หลังจากพับลงมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ EP สองเราจะเชื่อมต่อตรงรักแร้ แล้วถักตรงลงมา จนได้ความยาวตามต้องการ ต้นแบบ พี่จะ ถักวัดจากหัวไหล่ลงมาถึงปลายเสื้อหกสิบเซนหลังจากที่เราถักที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เสร็จแล้ว เราถึงจะไปถักแขน แล้วอันสุดท้าย EP สี่จะเป็นการเก็บคอ เก็บริมแขน แล้วก็ชายเสื้อค่ะ ตอนที่เราเริ่มงานโดยการที่ถัก 40 ช่องโซ่ เราจะแบ่งงานออกมา เป็นทั้งหมด 4 มุม มุมเราจะถักแบบนี้นะคะ ถักแบบนี้เหมือนกันทั้งหมด เราจะเริ่ม 5 ช่องโซ่เป็น 1 ช่วงลาย เวลาเรานับ 1 2 3 4 5 แล้วมันก็จะเริ่มลายแยก เฉพาะตรงมุมเท่านั้นที่ลายแยกจะเป็นสี่แฉก อันอื่นจะเป็นสามแฉก เราถักตามลายขึ้นมา แล้วพอมาถึงตรงจุดที่มันจะต้องเป็นทางแยก มันจะถักแยกสี่ลายนี้จะใช้กรณีที่เราถักตรงคอเสื้อ ถ้าเราได้จนถึงความกว้างของรอบอกตอนถักวนรอบตัวเราไม่ได้ใช้ลายนี้ ผังลายพี่จะเอาลงไว้ที่แฟนเพจของพี่เมย์ตามไปเก็บดูได้ แต่เวลาถักให้ถักตามคลิป เพราะพี่จะอธิบายตามผังตัวนี้ ส่วนตัวผังลายตัวเสื้อ หลังจากที่เราขึ้นทางแยกเสร็จแล้ว ผังลายตัวเสื้อจะเป็นผังลายเดียวกันกับที่พี่สาธิต ตัวผังลายรหัสโคศูนย์หนึ่งสามหนึ่งโคศูนย์หนึ่งสามหนึ่ง เวลาเราถักทางแยกปกติมันจะเป็นทางแยกสามถ้าเราดูตรงนี้ อันนี้แยกสามหลังจากแยกสามมันจะถักตัวลายสับปะรด เดี๋ยวถักตามค่ะ ให้ดูข้อมูลทั้งหมดที่บอกให้ประกอบนะคะ ตามไปดูที่เพจข้อมูลจะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ตอนนี้เรามาเริ่มต้นถักโดยการที่ขึ้นทั้งหมด 40 ช่องโซ่ค่ะ เราจะเริ่มต้น 40 ช่องโซ่แล้วเราจะเริ่มถักตามลายนี้ ให้ระวังตรงจุดแยกตรงจุดแยกสี่มุมเราจะใส่มาร์กเกอร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวถักตามที่ คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุด ดูไม่ ทัน กดย้อนนะคะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF 0 0 8พี่จะใช้ไหม เส้นขนาดสี่พายนะคะ เป็นซัมเมอร์ซอฟไหมที่ทดแทนกันได้ เป็นไหมพรมเส้นขนาดเดียวกันค่ะ สี่พาย ถักเส้นเดียวค่ะ เข็มโคเช พี่จะใช้เข็มโคเช หัวขนาดสองจุดเจ็ดห้ามิล สองจุดเจ็ดห้ามิลถ้าเทียบเท่ากับเข็มทอง ข็มทองสองหัวจะเป็นเบอร์สี่ทับศูนย์ มาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ใช้ประมาณสี่อันเพื่อใส่แยกมุม กันไกลค่ะ แล้วก็เข็มสอด ตัวนี้เอาไว้เก็บเศษ เรามาเริ่มต้นถักค่ะ เราจะเริ่มงานแบบช่องโซ่ เวลาเราถักช่องโซ่ ตรงนี้เราจะเริ่มโดยการถักโซ่สาม พอถักโซ่สามเสร็จแล้วพัน หัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงโซ่ที่หนึ่ง แล้วปลดทีละสองถักทิปเปิลโคเชช่องโซ่ที่หนึ่งโซ่สาม พันหัวเข็มสองครั้ง เราไม่แทงด้านข้างแบบนี้นะคะ เราแทงด้านหลังช่องโซ่ ตรงจุดเชื่อมต่อทริปเปิลโคเชค่ะ ถักวิธีนี้มันจะทำให้งานไม่บิด โซ่สามทริปเปิลโคเชแทงลงไปตรงหลังโซ่ เป็นไปตามแรงเข็มนะคะไม่ต้องสาวไหมเนี่ยฮะมันจะมีตรงจุดเชื่อมด้านบน แทงลงไปตรงจุดตรงนี้ เราไม่แทงด้านข้างนะคะ ถ้าแทงด้านข้างงานจะบิด เริ่มแปดช่วงลายแปดคูณห้า เป็นสี่สิบช่องโซ่ ถักช่องโซ่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ทั้งหมดสี่สิบช่องโซ่ค่ะ สำหรับรอบอกเสื้อหนึ่งร้อยเซน ลังจากที่เราถักจนได้ทั้งหมดสี่สิบห่วงนะคะ ของพี่ต้นแบบพี่จะใช้ไหมเป็นไหมเส้นใหญ่นะ เป็นไหมสี่พาย เข็มเป็นเข็มสองจุดเจ็ดห้ามิล ถ้าไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนขนาดคอจะเปลี่ยน ถ้าคุณใช้ไหมใช้เข็มเหมือนพี่แล้วรอบอกเท่ากันก็คือหนึ่งร้อยเซน คุณใช้สูตรพี่ได้เลย แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปรึกษาได้นะคะ คุยกันได้หลังไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เมย์ช่วย ตรงนี้ถ้าถักตามพี่ ตอนที่เราเริ่มเราจะเริ่มใส่มาร์กเกอร์มาร์กเกอร์จะใส่ที่อันที่หนึ่งห้าช่วงห้าช่องโซ่คือหนึ่งช่วงลาย อันนี้เป็นไหลนะคะ ของเราสูตรเราจะเป็นหนึ่ง สามหนึ่งสาม อันนี้คือช่วงลายที่หนึ่ง หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า แล้วเราก็ใส่อันที่หนึ่ง นี่นะ อันนี้ใส่อันที่หนึ่งตอนที่นับห้า ต่อไปใส่อันที่หนึ่งนับสิบห้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้า แล้วใส่มาร์กเกอร์ นับตรงนี้เป็นหนึ่ง นับตรงมาร์กเกอร์เป็นหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเป็นสิบห้า ใส่มาร์กเกอร์ตรงที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ารวมกันจะได้ทั้งหมดสี่สิบแล้วเราจะเชื่อมเป็นวงกลมเวลาเชื่อมเป็นวงกลม เราปัดถ้าถักตามพี่งานจะไม่บิด แต่เราดูตรงช่วงเราดี ๆ มันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นช่องโซ่ ด้านหนึ่งที่เป็นทิปเปิลโคเชต์อ่าเราจะเชื่อม เราจับงาน เราจะเชื่อมแบบนี้ เวลาเราจะเชื่อมด้านโซ่อยู่ด้านบนเห็นไหมคะ ด้านโซ่จะอยู่ด้านบน ด้านที่เป็นทิปเปิลโคเชต์จะอยู่ด้านล่าง เราจะแทงลงไปตรงจุดแรก อย่าให้งานบิดนะ แล้วดึงผ่านค่ะ ดึงผ่านตรงนี้ออกมา เป็นการเชื่อม แล้วเราจะเห็นว่าด้านโซ่อยู่กับด้านโซ่ด้านบน เราอย่า ให้งานเราบิด เวลาเราถัก เราจะถักด้านที่เป็นด้านโซ่ พอหลังจากเราเชื่อมเสร็จแล้ว เราจะเลื่อนห่วง เวลาเลื่อนห่วงก็ แทงตรงนี้อันที่หนึ่ง ดึงผ่าน แทงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้งานเริ่มตรงที่จุดที่หนึ่ง เรามาดูจุดที่เราทำมาร์กเกอร์ สีแดง ถ้าเราไม่มีใช้หมายต่างสีก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าตรงสีแดงเนี่ยเป็นจุดที่หนึ่ง อันนี้ ห้าช่องแรกที่เป็นไหล่ไหล่ด้านซ้าย ตรงนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งสำหรับ ด้านที่เป็นด้านอก แล้วมาฝั่งนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งสำหรับห้า จุดที่หนึ่งสำหรับหลัง เราจะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้ ไหล่พี่จะเริ่มแค่ช่วงลายเดียว เพราะว่าเสื้อกันหนาวคอไม่จำเป็นต้องกว้าง ลายให้เราลองเอาใส่ใส่เข้าไปที่ศีรษะเรา ถ้าเราใส่ได้ก็ใช้ได้แล้วค่ะห่วง เราจะเริ่ม ถักลาย ให้เราดูผังนี้ ผังพี่จะลงไว้ที่แฟนเพจของพี่เมย์เป็นอัลบัม้มอัลบั้มชื่อ MF 0 0 8เมทินีแฮนด์เมดเดี๋ยวพี่ให้ลิงก์ไว้ด้านล่างที่จะลงไว้ เราจะถักตามผังลายนี้ เวลาเราถัก ให้ดูจุดสังเกตนิดนึง จุดสังเกตที่พี่มาร์กตัวสีเหลืองไว้ตรงนี้ก็คือตรงมุมสี่มุมเราจะถักเหมือนกัน จุดที่เราต้องระวังก็คือ ตรงอื่นตรงจุดแยกเนี่ยจะเป็นสามแต่เฉพาะตรงที่เป็นตรงมุมเท่านั้นที่จะมีการแยกสี่เพื่อเป็นการเพิ่มลายลายพื้นฐานนะคะ จะมาจากลายโคศูนย์หนึ่ง สามหนึ่งย้อนกลับไปดูคลิปได้คลิปลิงก์เดี๋ยวพี่จะให้ข้างล่าง โคศูนย์หนึ่งสามหนึ่งพี่จะอธิบายผังของการถัก ลายสับปะรดฐานหกเรามาเริ่มต้นถักกันค่ะ ลายจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะ เราถ้าเราดูผังเราจะอ่านลายเป็นค่ะ เปิดผังคู่ไปด้วย พี่จะถักตามผังนี้ จะถักโชว์เราจนถึง จนถึงแถวนี้นะ แล้วที่เหลือก็น่าจะดูผังต่อได้ เรามาเริ่มต้นถักกันค่ะ เราจะเริ่มตรงกลางโดยการขึ้นโซ่ โซ่จะเป็นโซ่สาม แล้วก็ถักดับเบิลโคเชต์อันนี้เป็นแยกขึ้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ถักแยกอีกอันหนึ่งดับเบิลโคเชต์สองหลัก ตรงจุดแยกแรกเราจะขึ้นแค่ครึ่งเดียว ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด ถ้าเราถักตรงคอจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงไอ้มาร์กเกอร์สีแดงตรงนี้ให้ระวัง พี่บอกจุดระวังไว้แล้วนะ เราจะขึ้นตัวลายสับปะรด สับปะรดมันจะเป็นโซ่สาม ซิงเกิลโคเช พี่จะแปลงจากลายโคศูนย์หนึ่งสามหนึ่งโคศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสับปะรดจะเป็นโซ่ห้าของพี่ สับปะรดจะเป็นโซ่สาม ถักตามผังค่ะ ตรงนี้สามช่อง หนึ่ง สอง สาม แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สาม ถักทางแยก ทางแยกอันอื่นนะคะ ถักแยกอันอื่นสี่มุมจะถักเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทางแยกตรงนี้จะต้องขึ้นสี่ ให้ดูทางแยกนะ คู่ที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่สอง คู่ที่สองค่ะ ขั้นด้วยโซ่สอง คู่ที่สาม ู่ที่สี่เฉพาะตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์ เท่านั้นจุดแยกจะต้องเป็นสี่ให้ระวัง นี่นะสี่แบบนี้ โซ่สามค่ะ ต่อไปจะเป็นตรงที่เป็นด้านหน้ากับด้านหลังจะถักเหมือนกันตรงนี้จะเป็นสับปะรดหนึ่งช่วงอันนี้นะคะ ด้านหน้าจะเป็นสับปะรดสามช่วง โซ่สามซิงเกิลค่ะซิงเกิลคือ X คือคอทอโซ่สามซิงเกิล โซ่สามซิงเกิลโซ่สาม จุดแยกตรงที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ตรงมาร์กเกอร์ เราจะถักตามผังก็คือ ดับเบิลโคเชสามคู่ คู่ที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สอง อันนี้เป็นคู่ที่สอง อันนี้เป็นคู่ที่สาม ขึ้นแค่สามคู่ เฉพาะจุดแยก นะ ที่เป็นสี่ ตรงนี้เป็นโซ่ สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สาม สับปะรดที่เราขึ้นจะเป็นโซ่สามซิงเกิลสามช่อง จุดแยกไม่ใช่มาร์กเกอร์ ขึ้นฐานสาม ให้ระวังตรงจุดแยกให้ดีนะพี่ย้ำตรงจุดแยกนะคะ ถ้าเราขึ้นจุดแยกผิด ลายเราจะหาย ดูจุดมาร์กเกอร์เราดีๆ แถวที่จะต้องระวังคือแถวที่หนึ่ง ถ้าแถวที่หนึ่งขึ้นผิดลายหายค่ะ แล้วก็ทุกครั้งที่จะเป็นจุดแยกให้ดูว่าถ้าตรงมาร์กเกอร์ แยกแบบนี้ฐานสี่นะคะนะสับปะรดอันที่สาม เดี๋ยวจะให้ดูว่าสับปะรด สับปะรดหนึ่งสามหนึ่งคืออะไร อันนี้โซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สาม ซิงเกิลเฉพาะแถวที่หนึ่งนะที่พี่จะถักให้ดูวนรอบเลย ขึ้นแถวที่สองพี่จะถักถึงแค่มุมเดียว ที่เหลือก็น่าจะถักได้อ่าวนมาถึงตรงมาร์กเกอร์พอมาถึงตรงมาร์กเกอร์ต้องเป็นฐานสี่อันนี้คู่ที่หนึ่งโซ่สองคู่ที่สองค่ะขั้นด้วยโซ่สองไหมเส้นใหญ่ งานจะเสร็จเร็วนะคะ ถ้าใครมีเป็นไหมพรมลองใช้ไหมพรมก็ได้ค่ะ อันนี้พี่ใช้ไหม เป็นไหมคัตตัมซอฟค่ะ เป็นฝ้ายเนื้อนิ่ม เส้นใหญ่ขนาดเท่าไหมพรม เนี่ย โซ่สามมันก็จะวนกลับมาหาไหล่อีกด้านหนึ่งที่เป็นสับปะรด สับปะรดที่เราขึ้นก็คือ แถวนี้จะเป็นสามช่องโซ่ ช่องโซ่หนึ่งช่องโซ่ สอง ช่องโซ่ สาม แล้วก็เป็นโซ่ สาม มาถึงตรงมาร์กเกอร์ แถวนี้มันจะเป็นแถวที่ถักแยกฐาน มาร์กเกอร์ฐานสี่ค่ะ คู่หนึ่ง ต่อไปเป็นคู่ที่สอง ขั้นด้วยโซ่สอง คู่ที่ สาม ซ่สอง แล้วก็คู่ที่สี่ แล้วเราก็ถักโซ่สามถักสับปะรดวนไปอีกด้านหนึ่ง ด้านนี้จะเป็นเหมือนกับด้านที่พี่ถักให้ดู สับปะรดหนึ่งช่วงลาย เห็นไหมคะสามแถว อันนี้สามช่วงลาย หนึ่งช่วงลาย สองช่วงลาย สามช่วงลาย มาร์กเกอร์เป็นฐานสี่ ถักบนมาแล้วเดี๋ยวงานจะมาปิด ตรงสีแดง ตรงที่ไม่ใช่มาร์กเกอร์ถักฐานสามแบบนี้นะ ปิดงานแถวที่หนึ่งนะคะ งานมันจะถักวนมาจนมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์ตรงนี้จะเป็นโซ่สาม แล้วเราก็ถักตัวจุดแยก จุดแยกตอนที่เราเริ่มอ่ะเราเริ่มสอง แต่ตรง นี้มันเป็นตรงที่หัวไหล่เราก็ถักจุดแยกลงไปอีกสองถักดับเบิลโคเชต์คู่ค่ะ ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตรงทางแยกมันจะขั้นด้วยโซ่สอง ถักลงไปสองตัว แล้วเวลาปิดงานมันจะปิดโดยการที่ถักตัวที ตัวทีหรือฮาร์ o ดับเบิลโคเชก็คือพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่สามเนี่ยค่ะ ขึ้นมามีสามแล้วรวบแบบนี้ ปิดงานจะปิดแบบนี้เพื่อแถวต่อไปตัวจุดแยกมันจะเริ่มขึ้นตรงกลาง เราดูที่ผังนะคะ มันจะขึ้นด้วยโซ่สาม ให้ระวังตัวที่เป็นจุดตรงมาร์กเกอร์สำหรับตรงที่เราเริ่มเราจะเริ่มแค่คู่เดียว แล้วตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง จุดแยกอันที่สอง พื่อจะถักลายเป็นฐานลายสับปะรด ตรงกลางจุดแยกมันจะขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชต์โซ่สองดับเบิลโคเชต์ตรงลายสับปะรด เราจะถักโซ่สามซิงเกิลลงไปตรงช่องโซ่ โซ่สามค่ะซิงเกิลโคเชต์ลงไปตัวนี้ก็เป็นโซ่สาม ซิงเกิลโคเชตัวช่องโซ่ของสับปะรดมันจะลดจากสามเหลือสอง หนึ่งสองสาม แถวนี้เหลือสอง แล้วก็เป็นโซ่สามแล้วถักตัวแยกค่ะ หนึ่งสอง สาม ถักตัวแยก เรามาดูตรงตรงจุดแยก จุดแยกที่มีตัวมาร์กเกอร์มันจะมีสี่ มันจะแยกออกเป็นสอง คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองฝั่งทางนี้ เริ่มคู่ที่หนึ่งก่อน รงนี้นะ เราถักจุดแยกก็ดับเบิลโคเชต์สองหลักขั้นด้วยโซ่ สอง ตรงนี้ก็ดับเบิลโคเชต์ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง ขั้นมาตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง มันจะตรงกลางอีกนะคะ เท่ากับว่าตรงจุดแยกเนี่ยมันจะขึ้นทั้งหมดเป็นสามชุด อันนี้เป็นชุดที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง จุดแยกชุดที่สองถักจุดแยกก็ดับเบิลโคเชต์สองหลักขั้นด้วยโซ่สอง อันนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วตรงนี้เป็นชุดที่สามค่ะ โซ่สอง นี่ะแบบนี้ อันนี้จุดแยกนะคะ จุดแยกจะเป็นหนึ่งคู่ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง หนึ่งคู่ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง หนึ่งคู่ ตรงที่ไม่ใช่จุดแยกจะไม่ได้ถักแบบนี้ เดี๋ยวพี่ถักให้ดู แล้วเราก็ถักโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิล โซ่สามเรามาดูตรงที่ไม่ใช่จุดแยกที่มีมาร์กเกอร์ เวลาเราถักงานเราจะมีแค่สองคู่เห็นไหมคะ เพราะมันขึ้นสามตัว เราก็ถักตรงนี้คู่ที่หนึ่ง พอคู่ที่หนึ่งเสร็จแล้วเราขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ตรงนี้เป็นคู่ที่สอง เป็นโซ่สามซิงเกิลถักไปแบบนี้ ตรงที่ไม่ใช่ ไม่ใช่จุดที่มีมาร์กเกอร์ถักสองคู่ คู่ที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็อีกคู่หนึ่ง แต่ตรงที่มีจุดมาร์กเกอร์ ถักแบบนี้ ถักวนรอบค่ะ ปิดงานแถวนี้นะคะ งานจะถักวนมา จนมาถึงตรงที่เราเริ่มต้น ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ย ตรงนี้มันเป็นมุม มุมมันจะขึ้นทั้งหมดสามคู่ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้แค่ครึ่งเดียว เราปิดงานมันจะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็ตรงนี้ถักดับเบิลโคเชค่ะ สองหลักคู่กัน ปิดงานเหมือนเดิม เพราะเราไม่ได้ถักแบบพลิกไปมา เราปิดงานโดยการพันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ ขึ้นมามีสามแล้วเราก็รวบ ให้สังเกตว่าตรงมุม มันจะแยกจากจากฐานที่เราขึ้นทั้งหมดสี่อัน หนึ่ง สอง สาม สี่กลายเป็นทั้งหมดสามคู่ คู่หนึ่งคู่สองคู่สาม ตรงมุมจะขึ้นเหมือนกัน สามคู่ ตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ตรงที่ไม่ใช่มุม มันจะขึ้นสองคู่ ไม่ใช่มุมขึ้นสองคู่ ตรงมุมที่มีมาร์กเกอร์ขึ้นสามคู่ เนี่ยฮะตรงมุมจะถักเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะสาธิตถึงแค่ ตรงหัวไหล่ แล้วที่เหลือมันจะถักเหมือนกัน แถวต่อไปค่ะ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม ตรงทางแยกตรงนี้มันจะขึ้นเหมือนกันหมดทุกแถวเนี่ฮะโซ่สามแล้วก็ดับเบิลโคเชขึ้นมาครึ่งเดียวก่อน เราถักครึ่งหนึ่งฝั่งทางนี้มาแล้วค่อยมาจบ แถวนี้จะขั้นด้วยโซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วเราก็ถักคู่นี้คู่แยก โซ่ห้าตรงนี้เป็นฐานของสับปะรดแถวต่อไป ตรงทางแยกเป็น ดับเบิลสองตัว โซ่สองแล้วก็ดับเบิลทางแยกจะถักเหมือนกันหมด ตรงสับปะรดก็จะเป็นโซ่สามเป็นซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลสับปะรดจะลดลงจากโซ่สามเหลือโซ่สองเหลือโซ่หนึ่ง โซ่สามค่ะ มาถึงตรงทางแยกตรงหัวไหล่ รงที่มีมาร์กเกอร์ ตรงที่มีมาร์กเกอร์เราก็ถักเหมือนกัน ดับเบิลคู่ โซ่สองดับเบิลคู่ เป็นทางแยก แล้วขึ้นฐานสับปะรดเป็นโซ่ห้า ให้สังเกตว่าถ้าตรงนี้เหลือหนึ่งช่องโซ่ นี่นะหนึ่งช่องโซ่ ตรงนี้จะเริ่มฐานโซ่ห้าสับปะรด เป็นวิธีเช็คลาย ถ้าเรา ถ้าเราจะปิดสับปะรดลูกนี้นะคะ สับปะรดลูกนี้มันจะเริ่มขึ้น ลายมันจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งตัวค่ะ มันก็จะเป็นทางแยกทางแยกคู่ที่หนึ่งโซ่ห้าทางแยกคู่ที่สอง ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ห้า ตรงหัวไหล่ สับปะรดมันจะแยกออกมา แบบนี้ รงนี้เป็นโซ่สองดับเบิลตรงที่ไม่ใช่ทางแยก เราก็ถักโซ่สามมาซิงเกิลโซ่สามสับปะรดโซ่ช่องสุดท้าย โซ่สามอ่ะตรงนี้ไม่ใช่ทางแยก ไม่ใช่ตรงที่เป็นจุดมาร์เกอร์ เราก็ถักทางแยกคู่ที่หนึ่งโซ่สอง ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็โซ่ห้า สอง สาม สี่ ห้า ทางแยกคู่ที่สอง ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็โซ่สาม ถักสับปะรดไป เพราะฉะนั้นเรามาดูตรงที่เป็นจุดมาร์กเกอร์ จุดที่มีตัวมาร์กเกอร์งานมันจะขึ้นแบบนี้ มันจะขึ้นสับปะรดสองอันคู่กันอย่างนี้นะคะ แล้วก็ตรงที่ไม่ใช่ จุดมาร์กเกอร์ มันจะขึ้นสับปะรดลูกเดียว ถักแบบนี้วนรอบมาให้ระวังตรงที่มีจุดมาร์กเกอร์จะต้องถักแบบนี้ชุดสุดท้ายนะคะ ขั้นด้วยโซ่ห้า แล้วเราก็ถักมุมดับเบิลสองหลักเพื่อปิดงาน พอเราถักดับเบิลสองหลักเสร็จแล้วปิดงานพันหัวเข็มค่ะ แทง ลงไปตรงโซ่สาม ดึงห่วงออกมา มีสามแล้วรวบผักฮาร์ปดับเบิลโคเชแบบนี้ งานมันจะขึ้นตรงกลาง ขึ้นแถวต่อไปก็ขึ้นครึ่งเดียว โซ่สามดับเบิลโคเชเราจะเริ่มลายสับปะรด เริ่มฐาน ฐานหก ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วตรงนี้ตรงช่องห้า เราถักดับเบิลโคเชลงไป หกหลัก เป็นสับปะรดฐานหกค่ะ สามดับเบิลหลักที่สี่ดับเบิลหลักที่ ห้าดับเบิลหลักที่หก ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถักทางแยก พี่จะสาธิตแค่ถึงทางแยกอีกด้านหนึ่ง แล้วที่เหลือมันจะถักเหมือนกัน มันจะถักวนอย่างนี้ เป็นวงกลม แล้วก็งานก็จะกลับมาจบ ตรงที่มุมแยก โซ่สามซิงเกิล วิธีสังเกตลายอีกอันหนึ่งถ้าเรานับมาถึงช่วงนี้ ถ้าตรงนี้ขึ้นฐานหก สับปะรดอันเดิมมันจะถูกปิดด้วยซิงเกิลมันจะจบงานสับปะรดตรงนี้พอดี ดับเบิลสองหลัก โซ่สองดับเบิลสองหลัก ตรงนี้ก็โซ่หนึ่งนี่นะคะ พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้ว ตรงนี้ถักดับเบิลหกหลักตรงหัวไหล่ตรงหัวไหล่ที่มีตัวมาร์กเกอร์มันจะเป็นสับปะรดขึ้นคู่กันเป็นสับปะรดแฝดนะสี่หลักที่ห้า หลักที่หก โซ่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางแยก ทางแยกเราก็จะถักดับเบิลคู่ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ดับเบิลคู่ ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หนึ่งนะฮะ มันจะขึ้นคู่กันตรงหัวไหล่ ขึ้นนี่หนึ่ง ขึ้นทางนี้อีกหนึ่ง อันนี้ก็เป็นดับเบิลหกหลัก หนึ่ง สอง สาม หลักที่สี่ หลักที่ห้า หลักที่หกโซ่หนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นทางแยกขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ปิดงานสับปะรดก็จะเป็นโซ่สามซิงเกิลโซ่สามแล้วก็ถัดทางแยกต่อ ตรงที่ตรงที่ไม่ใช่จุดที่มีมาร์กเกอร์ สับปะรดมันจะขึ้นแบบนี้แบบมือที่จับอยู่ ขึ้นแค่นี้ แต่ตรงที่มี ตัวมาร์กเกอร์มันจะขึ้นสับปะรดคู่แบบนี้ ให้ระวังตัวที่เป็นตรงที่มีมาร์กเกอร์ทั้งหมดถักวนไปค่ะ แล้วเดี๋ยวงานจะกลับมาจบตรงที่จุดมาร์กเกอร์สีแดง ปิดงานช่วงลายสุดท้ายค่ะ โซ่หนึ่ง แล้วก็ดับเบิลหกหลัก หลักที่สี่ หลักที่ห้า หลักที่หก ปิดงานตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง แล้วดับเบิลอีกหนึ่งคู่ เวลาปิดงานจะปิดแบบนี้ ตอนที่เริ่มเริ่มโซ่สาม แล้วก็ดับเบิลปิดงาน ดับเบิลคู่ พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงที่เป็นโซ่สาม ดึงผ่านออกมามีสาม แล้วรวบ งานจะปิดแบบนี้ เวลาขึ้นก็ขึ้นด้วยโซ่สามถักดับเบิลเริ่มแบบนี้ แถวต่อไป ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งแล้วตรงลายจะถักดับเบิลขั้นด้วยโซ่หนึ่งดับเบิลแถวนี้จะเป็นสับปะรดจะเป็นดับเบิลโซ่หนึ่งดับเบิลหกหลักค่ะที่สี่ หลักที่ห้า หลักที่หก ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง ดูผังลายประกอบค่ะ พี่ถักตามผังลายเลย ตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลสองหลัก ขั้นด้วยโซ่ สองดับเบิลสองหลัก มันจะปิดงานสับปะรด ตอนที่เราปิดงานสับปะรดตรงนี้ ปกติเราจะถักคู่ แล้วก็ถักแยกมา วิธีจะให้มันสวยตรง ตรงที่เป็นคู่สุดท้าย นี่นะเราอย่าเพิ่งรวบนี่นะเราถักดับเบิลไปหนึ่งหลักให้ทำให้ดูใหม่ถักดับเบิลหนึ่งหลัก แล้วถักอีกหนึ่งตัว ตรงนี้รวบสองแล้วค้างไว้ แล้วพันหัวเข็ม ถักดับเบิลสองหลัก ข้ามช่องรวบพร้อมกัน งานออกมาจะหน้าตาแบบนี้ ตรงนี้มันจะเป็นจุดเชื่อมต่อกันสวยกว่า นี่นะ เป็นตัวปิดด้านบนของสับปะรด โซ่สอง ตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ลายแถวนี้ก็จะเป็นการถักสับปะรด หน้าตาแบบนี้ เป็น ดับเบิลขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ดับเบิลเรามาดูตรงจุดแยก จุดแยกมันจะขึ้นสับปะรดคู่ เราก็ถักตามลายปกติ เราต้องดูแถว แถวนี้จะเป็นดับเบิลขั้นด้วยโซ่หนึ่ง มันก็จะเป็นดับเบิลขั้นด้วยโซ่หนึ่งวนวงกลมทั้งแถว การถักวงกลมอันนี้จะเป็นการถักวงกลมโดยการเพิ่มหัวไหล่สี่จุด เพื่อเป็นการขยายให้ได้ตรงช่วงไหล่ อก ถักยาวมาจนถึงเราได้ เราได้ความยาว รอบอกเราหารสอง รงนี้โซ่สอง แพทเทิร์นของแถวนี้ก็จะถักแบบนี้วนรอบให้ระวังตรงจุดที่จะรวบตรงลายสับปะรดตรงนี้นะ คู่นี้ ลายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เราถักวนมาจนถึงมุมสุดท้ายตรงที่มาร์กเกอร์สีแดงค่ะ แถวนี้จะเป็น ดับเบิลขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ปิดงานตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถักดับเบิลอีกหนึ่งคู่ จบแถวนี้โดยการที่ถักฮาร์ปดับเบิลโครเชต์พันหัวเข็มแทงลงไปที่โซ่สาม ดึงขึ้นมามีสามช่องแล้วรวบ แถวต่อไปก็ขึ้นด้วยโซ่สาม ดับเบิลโคเช เราจะเริ่มถักลายสับปะรด โดยการถักโซ่สาม แล้วซิงเกิลลงไป ตรงช่อง แถวนี้เราจะได้สับปะรดเป็นช่องโซ่ออกมาสี่ช่องโซ่ หนึ่ง สอง สาม ี่ตรงนี้เป็นโซ่สาม แล้วก็เป็นทางแยก ตรงทางแยก หลังจากที่เราปิดตรงนี้เราก็จะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ทางแยกจะเป็นดับเบิลคู่ ขั้นด้วยโซ่ สองแล้วเราก็จะเริ่มถักตัวฐานเพื่อที่จะขึ้นแถวใหม่ ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวมันจะต้องมีตัวแยก เราจะถักแค่ครึ่งเดียว ตรงนี้เป็นจุดรวบตรงปลาย เราจะถักตัวฐานครึ่งเดียว โซ่สองแล้วข้ามช่องมา เพื่อจะเป็นฐานแยกของสับปะรดแถวต่อไป มันจะขึ้นตรงนี้ข้างบน ข้างบนตรงนี้นะคะ มันจะขึ้นด้วยตัวจุดแยกสามอัน เดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไป ตรงนี้มันก็จะเป็นสับปะรด โซ่สามซิงเกิลเดี๋ยวให้ดูจุดสังเกตของแถวนี้ โซ่สามซิงเกิล โซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลช่องโซ่มันจะได้ สี่ช่องโซ่ ตรงนี้มันเป็นโซ่สามพอ มันเป็นโซ่สามเรามาดูจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อตรงกลาง แถวนี้นี่นะคะ แถวนี้จะเป็นแถวที่เราถักมีมาร์กเกอร์ขึ้นมา ตรงที่เราถักที่มีมาร์กเกอร์ขึ้นมา ไม่ต้องถักคู่แบบนี้นะคะ ตรงที่ถักคู่แบบนี้คือจุดที่ไม่มีมาร์กเกอร์ด้านล่าง ตรงนี้เราถักเหมือนเดิม ถักเหมือนเดิมก็คือดับเบิลสอง ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิลสอง มันจะแตกต่างกันเพราะว่า จุดที่เป็นแนวตัวมาร์กเกอร์ เราจะถักอย่างนี้ตลอดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะแยกสี่ ส่วนตรงนี้ พอเราถักดับเบิลฝั่งนี้สองหลักขั้นด้วยโซ่สองฝั่งนี้สองหลัก เดี๋ยวเราตรงเนี้ย ตรงกลางเราจะขึ้นด้วยฐานสาม ส่วนตัวนี้เราจะถักฐานสี่นะเดี๋ยวพี่ถักตัวที่ไม่ใช่ฐานแยกให้ดู โซ่สามค่ะ ซิงเกิล โซ่สามซิงเกิลโซ่สามอ่ะ เรามาดูตรงนี้ จุดนี้มันเป็นจุดรวบของลาย เห็นไหมคะ สับปะรดมันจะอยู่ข้างล่าง จุดรวบของลาย ด้านล่างสุด ไม่ใช่จุดที่เราใส่มาร์กเกอร์ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราถักดับเบิลสองหลักค่ะ แล้วเราก็ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วเราก็ข้ามมาตรงนี้ดับเบิลสองหลัก แล้วก็โซ่ สาม อันนี้ก็เป็นซิงเกิล จุดสังเกตก็จะเป็นแบบนี้ บนจุดรวบของตัวสับปะรดที่ไม่มีมาร์กเกอร์ข้างล่างจะถักแบบนี้ ตรงมุมถักแบบนี้ มุมจะถักเหมือนเดิม ถ้ามีสับปะรดขึ้นสองรูปแบบนี้ ระวังตรงมุมนะคะ เราระวังตรงมุมมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นแล้ว ดูแพทเทิร์นประกอบค่ะ โซ่สาม ปิดงานค่ะ เราจะปิดงานที่เดิม ตรงนี้ดับเบิลสองหลัก ปิดงานโดยการที่ถักฮับดับเบิลโคเชแทงลงไปตรงโซ่สามดึงขึ้นมา มีสามห่วงแล้วรวบ แถวต่อไปนะคะ เราจะถักตรงนี้เป็นฐานสี่เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้น แล้วลายมันก็จะเข้าหลอบเดิมมัน เรามาดูวิธีเริ่มต้น เริ่มต้นตรงนี้เหมือนเดิม โซ่สามดับเบิลโคเชต์แล้วขั้นด้วยโซ่สองถักอีกหนึ่งคู่ มันจะได้งานตรงนี้ออกมาสามช่อง เหมือนกับตอนที่เราเริ่มตอนแรก คู่ที่หนึ่งคู่ที่สอง คู่ที่สาม คู่ที่สี่แบบนี้ แต่เราขึ้นสองก่อน พอเราขึ้นสองเสร็จแล้วตรงนี้เป็นโซ่สาม เหมือนแถวแรกที่เราเริ่มเลยค่ะ แถวแรกที่เราเริ่ม ถ้าย้อนกลับไปดู มันจะเป็นโซ่สามนะตรงนี้หนึ่ง สองสามเนี่ยมันจะวนกันอยู่แบบนี้ ถัดจากแถวนี้เราก็ถักตามลายได้เลยนะคะ ผังลาย เดี๋ยวตามไปที่แฟนเพจนะคะ พี่จะทำอัลบั้มไว้ที่แฟนเพจของพี่เมย์แฟนเพจชื่อเมทินีแฮนด์เมดลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ตรงนี้ก็เป็นโซ่สาม ตรงที่ไม่ใช่จุดมาร์กเกอร์ เราขึ้นฐานสาม ตรงที่จุดมาร์กเกอร์ที่เป็นแนวตรงนี้ เราขึ้นฐานสี่ เนี่ย อันเนี้ย ไม่ใช่จุดมาร์กเกอร์ขึ้นฐานสาม วิธีสังเกตก็คือมันจะมีคู่ที่อยู่ห่างกันแบบนี้ เราก็จะถักดับเบิลคู่ที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สองเดินคู่ที่สองโซ่สอง แล้วก็คู่ที่สาม นี่ก็เป็น โซ่สามซิงเกิลนี่ค่ะ มันจะเริ่มเป็นลายแยกแล้วแถวต่อไปมันก็จะแตกคู่ออกมา เพื่อจะขึ้นเป็นลายสับปะรดสับว่างวิธีสังเกตลายก็คือถ้าเราถักสับปะรดที่เป็นโซ่ แถวที่สองลายตรงนี้มันจะต้องเริ่มแตก เริ่มแยกออกมา มาถึงตรงจุดที่ที่มีมาร์กเกอร์ เราถักสี่ สี่คู่ค่ะ คู่ที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่ สอง คู่ที่สาม คู่ที่สี่ แล้วเราก็ถักวนไปทางซ้าย เฉพาะตรงจุดมาร์กเกอร์จะขึ้นฐานสี่ ที่ไม่ใช่จุดมาร์กเกอร์ จะเป็นฐานสาม เราจะวนกลับมาปิดเหมือนเดิมค่ะ โซ่สามดับเบิลโคเชตตรงมุมจะเป็นสี่คู่นะคะ ตรงที่มีมาร์กเกอร์ โซ่สอง ถักลงไปอีกหนึ่งคู่ ตรงนี้จะต้องได้สี่คู่ ตรงอื่นที่ไม่ใช่จุดมาร์กเกอร์จะได้สาม ปิดงาน พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่สาม ดึงขึ้นมาแล้วรวบ แถวต่อไปค่ะ แถวต่อไป โซ่สาม ดับเบิล ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางแยก ทางแยกจะดับเบิลขั้นด้วยโซ่สอง มันก็จะถักวนไปเหมือนเดิม นะคะตัวสับประรดก็จะเป็นโซ่สาม แล้วก็ซิงเกิลพี่จะถักสาธิตจนถึงแถวนี้นะคะ แล้วที่เหลือก็ เราสามารถถักตามผังได้งานมันจะถักวนไปเหมือนเดิม เราจะถักวนไปแบบนี้เพิ่มหลักไปเรื่อย ๆ ให้ระวังตรงตรงมุมทั้งสี่มุม ถักไปจนได้ ขนาดที่เราต้องการขนาดที่เราต้องการก็คือ วัดส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย เช่นหน้าอก สะโพกพุง ส่วนไหนที่กว้างที่สุดใช้ส่วนนั้นหารด้วยสองของพี่จะถักจนกว่าจะได้ ห้าสิบเซน ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ แถวนี้ ทางแยกตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งขึ้นงานคู่ ถักวนมา แล้วเราจะปิดงานตรงนี้ ที่ตัวจุดมาร์กเกอร์ค่ะ สำหรับ MF008 EP1 นะคะ พี่เมย์จะสาธิตถึงแค่หนึ่งช่วงลายนี้ ที่เหลือก็คุณสามารถถักแล้วก็ดูผังประกอบได้ หลังจากแถวนี้ วิธีสังเกตก็คือตอนที่เราเริ่มเนี่ย ตรงนี้เราเริ่มด้วยด้วยสี่นะคะ สี่คู่ พอสี่คู่เสร็จแล้วตรงที่เป็นมุมทั้งสี่มุม มันจะมีวิธีนับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะ ขึ้นมาห้าคู่แบบนี้ คู่ที่หกมันจะแยกสี่อีก แล้วมันก็จะถักซ้ำกันอยู่เดิมแบบนี้ ทุกครั้งที่ที่ถัก หลังจากที่มันแยกเสร็จแล้วเนี่ย แถวต่อไป มันจะแตกออกเป็นสับปะรดสองข้างแบบนี้ แตกออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะได้รอบอกหารด้วยสองนะคะ ของพี่จะถักจนกว่าความกว้าง ด้านกว้างเนี่ยค่ะ วัดได้ห้าสิบเซนให้เราดูผังตัวนี้ผังเดี๋ยวตามไปที่ แฟนเพจเมชินีแฮนด์เมดพี่จะลงไว้ ให้คุณถักตามได้นะคะ วิธีสังเกตที่พี่บอกว่าตอนแรกมันเริ่ม มันจะแตกตรงนี้สี่ พอสี่เสร็จแล้วตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าพอห้าเสร็จแล้วจะแตกอีกสี่ ก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าพอห้าก็แตกอีกสี่ทุกครั้งที่ถักขึ้นมาเนี่ย อันที่สองนะคะ อันที่หนึ่งมันจะแยกเริ่มแยกละเป็นโซ่หนึ่งอันที่สองตรงนี้นะ อันที่สองเนี่ย มันจะแยกเป็นโซ่ห้า พออันที่สามมันจะเริ่มถักสับปะรด อันที่สี่สับปะรด อันที่ห้าสับปะรดฐานหนึ่ง พออันที่ขึ้นสับปะรดฐานสอง มันจะเริ่มแยก ลายจะสลับกันอยู่แบบนี้ แล้วลายมันจะออกจากตรงไหล่ทั้งสี่ด้านนะคะลักแร้ทั้งสี่ด้าน ด้านหน้าสองด้านหลังสองมุมสี่มุมให้ระวัง วิธีจบตอนที่เริ่มต้นกับสิ้นสุดให้จบแบบนี้ เราจะเริ่มโดยการถักโซ่สามดับเบิลโคเชต์ถักวนไป งานจะวนกลับมาปิดโดยการถักดับเบิลโคเช และตรงนี้เป็นฮาร์ปดับเบิลโคเช เดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ MF 0 0 8 EP 2ค่ะ EP 2จะเป็นการเชื่อมรักแร้ ตอนนี้ให้คุณถักไปจนความกว้างนะคะ ด้านกว้างได้ขนาดรอบอกหันด้วยสองค่ะ